สวัสดีครับของเล่นใหม่จาก จีน Fitting Conversion เอามาแปลงเป็น AN6 อ่าเราก็มาดูว่าทำไมมันถึงไม่รั่ว ตอนแรกผมก็นึกว่าทำไมไม่รั่ว อ๋อ มาส่องไฟดูมันมีแวโอลิงสองชั้น อย่างเดิมเนี่ยมันเป็นพลาสติกแล้วหนีบ จากที่เราเคยมีประสบการณ์ในพลาสติกเนี่ย พอนานๆในห้องเชื่อมจี๊ปเนี่ยมันร้อน มันก็เลยหักเหมือนที่ผมเคยเอามาให้ดูเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันสะดวกเขาเรียกว่า quick อะไรนะ quick connection อ่า ใช่ไหมเวลาบีบพลาสติก เราก็ดึงมันออก เราก็ต้องมานั่งเขี่ยพลาสติกตัวนี้แหละ วันดีคืนดีมันก็หัก เพราะมันกระจอกของจีนเนี่ย หรือว่าของอะไรก็ตามเนี่ย มันอยู่ในห้องจี๊ปเนี่ย ความอุณหภูมิมันถึงร้อยหัก เสร็จพอออกปุ๊บมันก็จะเป็นหัวเปลยอย่างเงี้ย เสร็จแล้วเนี่ยจีนมันก็ผลิตออกมา ไม่รู้จีนก๊อปหรือจีนคิดเอง ผมไม่รู้แหละ แต่ผมซื้อมาจากจีนเนี่ย มันก็จะเป็นสองส่วน ตัวนี้ก็จะแบบ เป็นอลูมิเนียมนะครับ วิธีการใส่เราก็เอาตัวเนี้ยเข้าไป มันก็จะไปดันกับร่องในตัวเขี้ยวของมันที่มีอยู่เดิมเนี่ยไอตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวอัดแน่น ก็สองโอลิงสองคันนี่แหละพอเราอัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะฟิตฟิตละบลึดเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวนะหมุนเกลียวก็ใช้ได้ละดูใช้กันยาวๆก็ต้องแบบนี้นะครับ เทียบกันให้ดูว่าไอ้พลาสติกเนี่ยผมตัดสินใจใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าสั่งนานมากกว่าจะมาเจ้านี้รอกับเดือนนะครับก็ซูมกันเห็นชัดก็จะเป็นลักษณะนี้จะมีตัวเขี้ยวเป็นตัวยูเสร็จแล้วก็อัดเข้าไปนะครับสบายฮะเสร็จแล้วตอนนี้ทั้งตัว XJ เหลี่ยมที่เป็นหัวรีเทิร์นกับหัวสป라이ไลน์เนี่ยมันก็ใช้สายขนาดเดียวกัน ไม่ต้องไปนั่งซื้อสายหลาย หลายแบบ ใช้สายตัวสายถัก เนี่ย ชื่อภาษาอังกฤษก็เรียกสาย PTPE PTPE นะครับ มันก็จะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็ไนลอนถักอันนั้นก็ใช้ได้ แต่ว่า ผมแนะนำรุ่นนี้ดีกว่าเพราะว่าจี๊ปมันอาจจะไม่เหมือนรถชาวบ้านไม่เหมือนรถพวกญี่ปุ่นจี๊ปเราเนี่ยไอดีเนี่ยมันอยู่ข้างในกับไอเสียมันก็ร้อนความร้อนมันขึ้นมาอันนี้พอเรามีหัว AN6 เนี่ยเราก็จะมีหัวต่ออย่างเงี้ยเราก็มาใส่ได้ ตอนนี้ก็จะดู pressure เข้ามา อย่างน้อยนะอย่างน้อยก็รู้ว่าเวลาสตาร์ทไม่ติดหรือดับกลางอากาศเนี่ยเราจะได้รู้ว่าปั๊มติ๊กมันทำงานมันมีแรงดันขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเราไม่ไปกดไอตัวปุ่มข้างๆแต่เราก็มาเห็นตรงนี้ว่ามีแรงดันเข้ามาเลี้ยงรางนะครับอันนี้ไม่พูดถึงรถแก๊สนะอันนี้จะพอรถน้ำมัน ครับอันนี้หัวหัวเอ็นหกที่ผมอัดสายไว้ก็มาใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ซึ่ง หัวมันจะเป็นหัวเตเปอร์ใช่ไหมฮะคล้ายๆ กับหัวเป็นตัววีแล้วก็อีกอันนึงก็จะรับตัววีมันก็จะใส่เข้ามาเข้าร่องปดีไม่รั่วแล้วมันทนความร้อน และทนน้ำมันรุ่นใหม่ได้หมดนะครับ ก็อเมริกาเขาก็มีทำนะแต่แพงมาก ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นของ XJ เหลียบ ก็จะมี 2 ลูกขอบคุณมากครับ